พูดพรอมทำเพลงตอนนี้เรากำไรหนึ่งพันขอแยกขยับเบ็ดเป็นเบ็ด สวัสดีด้วยนะจ๊ะ สวัสดีนะจ๊ะ สวีดัดวันนี้อยู่กับสล็อตเบ็ดตรงจากพีจีนะจ๊ะ วันนี้ทุนเรามาห้าร้อยบาทไทยเราจะไปเริ่มกันที่เบ็ดเหมือนเดิมจ้ะไปดูกันเร็วๆ ขอให้ดีนะวันนี้ อ้าวสแกตเตอร์เข้าแต่ทีแรกเลยเราพระเจ้าอะไรกันครับเนี่ย เข้าแล้วนำจ่ายด้วยไปไงดูดิสิบสองมา อืมมาอีกมา เออ โอ้โห บันเทิงกระมังนำจ่ายกันยาวๆไปนะครับดูแต่มันนิ่งไปแล้วนะเจ๊เคมานี่เจ๊เคโรดิ้งไม่ใช่ไม่ใช่ โอ้ยเข้ามานำจ่ายมาไม่ถึงร้อยปวดหัว วายไปล็อกอะไรตรงนั้นนะ เออ องสุดท้าย 635วายเปลี่ยนละเออหูดอกนี้ 360ไอ้กันยาวๆ เปลี่ยนกันยาวๆมาโอ้โห เป็นไงล่ะครับ โอ้โหเว็บตรงไม่ผ่านเป็นไงล่ะครับ พูดพร้อมทำเพลงตอนนี้เรากำไรหนึ่งพันขอแยกขยับเป็ดเป็นเป็ดติดเลยนะขยับคูณสองนะสูตรเรานะไปกันอีกไปอ้าวสแกตเตอร์เข้าแล้วขยับมาสแกตเตอร์ก็เข้าได้มาสิบสองหมุนสิบสองหมุนยังไงดีดอกแรกผ่านไปดอกสองกำลังมา ดอกสองไม่ได้อะไรเลย ดอกสามก็มายังไงดอกสามก็ยังไม่ได้ดอกสี่ไปอ่ะดอกห้าดอกห้าได้เคโอ้โหได้ดอกเดียวเอง ายดอกหกนิ่งกิฟดอกเจ็ดยังไงอยากมีหวังได้เอ และกระมัง เออ สวยดิขยับไหมไม่ขยับได้หายไปเลยนะ วายนะ อืม สแกตเตอร์แตกนายไปอีกที ไปสามตัวที่ได้ลุ้นเนี่ยมาไม่ได้อะไรเลยเว้ยเฮ้ย เออ แก้วน้ำนี่ดอกนี้สี่ร้อยห้าสิบ สองทีติดไปโนให้สักหน่อยนะไปให้จ้าหน่อยนะเออติดไปโนมาติดไปโนมาสวยดิไปอ้าวได้ลุ้นอีกมั้งสแกตเตอร์เนี่ยมาอย่าไปเข้ามัน เออนี่ได้ลุ้นอีกทีอย่าไปเข้ามันนะโอ้ ใจเนี่ยโอ้ไอ้ดูสิ หมุนกันเร็ว อืมโอ้โหวายแล้วอย่างนี้ก็บันเทิงดิ โอ้โห หายไปแล้วเออ ก็ยังดีสองร้อยแปดสิบเอ็ด ีกสองร้อยสี่สี่ห้าหมุนสุดท้ายไปดูสเก็ตเตอร์ห้าหมุนสุดท้ายนำจ่ายโอ้ย ดอกนี้ร้อยสามสิบห้าเออหกสิบแม่คอมโบมาสองดอกเองนะแต่ละ แมตแต่ละไม้ดูมันทำนี่อ่ะ ต็มข้อไปละ เออ วายแถวสองเต็มแถว ดอกนี้พันเก้า รออะไรล่ะครับสองพันสี่เบสเซ็ตเข้าฟรีได้สามพันหนึ่งโหชิ่งดิครับ คุณมาห้าร้อยนะเป็นไง โอ้โห กำไรระเบิดระเบ้อโอ้ยฝากไว้ด้วยนะสำหรับเว็บตรงนะครับ จากพีจีนะจ๊ะวันนี้ขอตัวก่อนนะครับ บ๊ายบาย